ต่อไป เราจะพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การแข่งขันในปัจจุบันนี้สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งเราเอง หรือแม้แต่การแข่งขันของเราเองนะครับในในองค์กรเอง ก็มีการแข่งขันสูงมาก เพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นตัวปัจจัยในการชี้เลยว่าเรา จะอยู่ที่ไหนของ ตำแหน่งไหนของธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่นะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ย เวลาเราพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ Training and Development เนี่ยนะครับ มีหลายๆ องค์กรที่ อาจจะเริ่มหรือคิดไม่ถูกทางนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น เรามีการ identify training เรามีการ identify หลักสูตรในการพัฒนาหรือโครงการในการพัฒนาพนักงาน เราต้องถามตัวเราเองเสมอว่าเรา identify need ตรงนั้นเนี่ยมันมาจาก need ของ business หรือ want ของ people นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการ identify เขาเรียกว่า training need analysis นะครับหลายๆ องค์กรที่ทำเนี่ยที่ผมเห็นนะ ก็จะการทำ training want analysis ซะเยอะนะกลายเป็นว่าพนักงานวอนพนักงานวอนหัวหน้างานวอนผู้บริหารวอนแต่ไม่ได้นิดจริง ๆ มันต่างกันยังไงครับนิดกับวอนนิดเนี่ยนิดส่วนใหญ่นะครับนิดที่สำคัญเลยก็มาจากความต้องการของธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะครับและความสามารถของคนที่จะทำงานนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จถ้ามีการ identify มีการ discuss มีการคุยกัน มีการ work discuss กันเนี่ยนะครับตัวนี้จะถูก identify ขึ้นมา ซึ่งจะเป็น real need สำหรับพัฒนาคน วอนน่ะ เราเจอพิทฟอลเยอะๆ เราเจอหลุมพรางเยอะ ๆ มากเลย เวลาเราเราเราคุยกันเรื่องเทรนนิ่งนิดอนาลิซิสและกลายเป็นเทรนนิ่งวอนนะครับ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานผมมาบอกว่า โอ้ หัวหน้าครับซูบิเซอร์ครับ ผมคิดว่าผมต้องเรียนเสริมทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ ตัวอย่างนะ คำถามนึงที่ผมจะถามกลับไปคือว่าเอแล้ว ภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นสำหรับการทำงานของน้องไหมนะถ้าสมมติไม่จำเป็นถ้าสมมติไม่จำเป็นนะครับ วันหนึ่งแทบจะไม่ได้เจอฝรั่งเลย วันหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลย หรือแม้แต่ไม่ได้อ่านเมลเป็นภาษาอังกฤษเลย ยังส่งเมลภาษาไทยกันอยู่เลย และภาษาอังกฤษของน้องเขาอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ผมว่าการทำแบบนี้เป็นการหาเทรนนิ่งวอนมากกว่า เพราะน้องเขาอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่นี้ที่ต้องการในการใช้ในการทำงาน ดังนั้นตัวผู้จัดการเองหรือหัวหน้างานเองต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ การหานิดเนี่ยต้องหานิดให้ตรงกับที่จำเป็นสำหรับที่เขาจะใช้ในการทำงานนะครับผมก็จะกลับมาเรื่อง competency อีกนะครับขีดความสามารถของ competency ในการหา need analysis เนี่ยแน่นอนเราต้องอิงไปที่ competency นะต้องอิงไปที่ความสามารถหรือทักษะในการทำงานที่ต้องการในงานนั้นๆ ที่ผ่านๆมาในประสบการณ์ในการหา competency นะครับ ก็จะมีหลากหลายกันออกไปนะครับ แต่ละบริษัท แต่ละวัฒนธรรมองค์กร แต่ละผู้บริหารก็มีแนวคิดของ competency ที่แตกต่างกันนะครับ แต่ว่าคอนเซปต์คล้ายๆ กันนะ ผมยกตัวอย่างเช่น สมมติเรามีจ็อบอยู่จ็อบหนึ่งนะครับ เป็นจ็อบเกี่ยวกับเป็นนักออกแบบทางด้านระบบไอทีไอทีแล้วกันนะครับ เขาก็จะมีการคิดกันว่าถ้าอยู่จะเป็นนักออกแบบระบบไอทีเนี่ยนะคอม p e t e n ซีที่อยู่ต้องการมีอะไรบ้าง เรียกออกมา 1 2 3 4 5นะครับและแต่ละคอม p e t e n ซีเขาก็จะมาลิสต์ว่าคอม p e t e n ซีข้อที่ 1 เขาต้องการระดับไหนนะครับก็จะมีระดับ 1 2 3 4 5 เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคอม p e t e n ซีระดับนี้ต้องการระดับนี้นะยกตัวอย่างให้ชัดเจนออกไป สมมุติว่าคอม p e t e n ซีในการเป็นพนักงานบริหารระบบ ก็คือ 1 ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบไอทียกตัวอย่างนะครับ และความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบไอทีเนี่ยต้องมีอยู่ในระดับ 4 ซึ่งระดับที่สูงยกตัวอย่างนะระดับที่สูงเราได้ออกมาแล้วความรู้ความเข้าใจในระบบติดตั้งระบบไอทีเราต้องการระดับ 4 นะจากสเกล1ถึง5นะครับระดับ 4การระดับสูงเหมือนกัน วิธีการของบริษัทที่ทำทั่วๆไปก็คือว่า เขาก็จะดูที่คนคนที่เป็นไอทีนี่แหละ แล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้วความสามารถในการติดตั้งระบบไอทีของคนคนนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเขา identify ออกมาแล้วคุยกันละ ระหว่างพนักงาน ต้องเป็นการคุยระหว่างพนักงานกับกับกับหัวหน้างานนะครับ identify มาว่า โอ้เราต้องจ็อบต้องการระดับ 4 นะแต่คุณมีอยู่แค่ระดับ2ยกตัวอย่างนะระดับ 2 ซึ่งแต่ระดับ 4 ระดับ 2 นี่ต้องมีการเขียน definition นะครับ ต้องการเขียนรายละเอียดว่ามันหมายถึงอะไรด้วยนะ สมมุติเราได้ 4 กับ 2 มา competency gap ก็คือ2นะครับขั้นตอนนี้ครับเราเรียกว่าการหา competency gap นะครับเราก็จะทำแบบนี้กับทุก ๆ competency ของแต่ละ job นะครับยกตัวอย่างถ้า job นั้นมีอยู่ 10 competency เราก็ต้องไปดูทีละ competency competency ที่ 1 มีแกลบเท่าไหร่ competency ที่2 มีแกลบเท่าไหร่ competency ที่3มีแกลบเท่าไหร่เราก็จะ list ของ competency gap ออกมานะเราก็จะเห็นแล้วว่า job แต่ละ job มี competency อะไรบ้าง แล้วเขาต้องการความสามารถระดับไหน แล้วพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยมีความสามารถระดับไหน อาจจะสูงกว่า หรืออาจจะต่ำกว่านะครับ ถ้าต่ำกว่าเราก็จะได้เป็นแกลบออกมาหลังจากที่เรา identify แกลบออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็เอาแกลบนั้นเนี่ยมาดีไซน์มาดีไซน์ training and development program เพื่อจะพัฒนาพนักงานของเราให้ไปในทางนั้น ในการดีไซน์เทรนนิ่งและเดเวล็อปเมนต์เนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับ มีหลายๆ เทคนิคมากเลยนะครับ แต่แต่หลักการทั่วๆไปที่หลายๆ บริษัทใช้ก็คือว่าถ้าเราถ้าเรามองถึงการ developing people เรามองถึงการ training people คนนะครับพัฒนาศักยภาพของคนใน 100%เนี่ยจากทฤษฎีในการทำเซอร์เวยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราส่งคนไปเข้าเทรนนิ่งอบรมนั่งฟัง ผู้มาบรรยายบริหารจดนั่งจดเลคเชอร์เนี่ยนะครับ สิ่งที่เขาจะได้จากการทำอย่างนั้นเนี่ยประมาณ 10%เอง จาก 100%นะครับแต่ถ้าเราให้เขาเรียนด้วยนะครับ แล้วก็ให้เขามีการนำกลับมาใช้มีการ follow up นะครับเราจะได้มากขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะถึง 20-30%นะครับ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดสำหรับการเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์ก็คือต้องให้เขาทำจริง ๆ นะครับ ต้องแอดไซน์โปรเจกต์เขาทำจริงๆนะหรือในภาษาเกลใช้คำว่า on the job training ถ้ายูอยากจะฝึกคนให้เป็นนักกอล์ฟเขาก็ต้องตีกอล์ฟนะถ้าอยากฝึกให้คนให้เป็นนักบิน เขาก็ต้องขับเครื่องบินนะเพราะการที่ให้เขาโฟกัส on the job training จากทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอแล้วองค์กรส่วนใหญ่มักจะบอกว่า โอ้ น้องมี competency gap นะ ส่งไปเทรนนิ่ง น้องมี competency gap นะ ส่งไปเทรนนิ่ง หลักสูตร A B C D นะครับ ผมว่าอันนี้อาจเป็น pitfall อีกทางหนึ่งนะครับ ในการส่งคนไปไปทำเทรนนิ่ง on the job training เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะเรียนรู้นะครับ แล้วก็ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการ development on the job training ที่ผมจะที่ผมจะกล่าวเนี่ย คนที่จะสามารถช่วยผลักดันโปรเซสนี้ให้มูฟได้ก็คือตัวหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานต้องมีการแอดไซน์คนต้องมีการแอดไซน์ต้องมีการวางแผนการทำออเดอะจ็อบเทรนนิ่งอย่างเป็นระบบนะครับเพราะออเดอะจ็อบเทรนนิ่งเนี่ยแน่นอนคนต้องทำงานจริง ๆ เมื่อคนทำงานจริง ๆ คนคนนั้นก็ต้องมีพี่เลี้ยงจริงๆนะครับทางภาษาอังกฤษใช้คำว่าเมนเทอร์นะครับมีเมนเทอร์มีคนที่คอย แนะนำงานในหน้างาน เขาจะได้รู้ว่าต้องทำงานยังไงหัวหน้าเองก็ต้องเล่นบทบาทของการเป็นโค้ชนะครับ ก็ต้องให้โค้ชพนักงานในการทำออเดอร์จ็อบเทรนนิ่ง นอกจากนั้นต้องมีการคุยกันเป็นระยะ ระยะ ระยะ จากประสบการณ์ผมเนี่ย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำรีวิวเดเวล็อปเมนต์นะ เราทำกันทุกควอเตอร์ คือทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือนหลังจากที่เราไปออนเดอะจ็อบเทรนนิ่ง เรามีการทำเมนเทอริงเรามีการทำโคชชิ่งเราก็มาการ เราก็ต้องคุยกันเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ ว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นไหม มันไปถูกทางไหม competency ที่บอกเนี่ย มันใช่ไหมนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ใช่ หรือมันไปผิดทาง เราก็จะมาทำการรีวิวกันใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องดูที่ competency นะครับเราต้อง identify gap ให้ได้ว่าเขามีแกลบอะไรหลังจากมีแกลบเราก็ต้องหาทางที่จะ fill gap ฟิลแกปนั้นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับสำหรับผมแล้วการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ก็คือการทำ on the job training คือที่เขาทำจริงๆ นะ การเข้าไปนั่งเรียน การเข้าไปนั่งฟัง การอ่านหนังสือช่วยได้ครับ แต่ไม่ได้ significant มากเท่ากับการได้ลงมือทำ